ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการทำแพทเทิร์นแพทเทิร์นนะครับของหมวกหมวกประกอบด้วยแพทเทิร์น3อย่างหรือ 3 ชิ้นนะครับชิ้นที่1ก็คือตรงกลางของหมวกชิ้นที่ 2 ก็คือผนัง ชิ้นที่ 3 ก็คือปีกของหมวกนะครับแพทเทิร์นของหมวกจะมี 3 อย่างนะครับที่มาทีนี้เราจะมาเรียนรู้นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างแบบมีอะไรบ้างนะครับอันดับที่ 1 ก็คือไม้บรรทัดนะครับ อันดับที่ 2 ก็คือการตัดผ้า อันดับที่ 3 ก็คือสายวัด อันดับที่ 4 ไม้โค้งหรือนกแก้ว อันดับที่ 5 ดินสอสร้างแบบ อันดับที่ 6 ก็คือกระดาษสร้างแบบนะครับ เมื่อเราเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อย ทีนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างแบบนะครับ อันดับที่1นะครับเราทำตรงกลางของหมวกนะครับ โดยการนะครับตัดกระดาษออกพับครึ่งกระดาษนะครับพับครึ่งกระดาษนะครับ แล้วตัดกระดาษออก นะครับ ต่อจากนั้นนะครับเราก็พับ 90 องศานะครับ แล้วก็ทำมุมนะครับเป็น 180 แล้วก็ถ้าเรากางออกมาปุ๊บก็จะได้กับ 360 องศานะครับ คือวิววิธีเวลาเราสร้างหมวกเราจะทำครั้งหนึ่งก็จะออกมาทั้ง 4 ด้านนะครับ นี่คือมุม 90 องศานะครับ 90 องศาจาก 90 องศาวัดออกไปนะครับ 8 เซนครึ่ง นะครับ8เซนครึ่ง นะครับ ด้านนี้ก็8เซนครึ่ง นะครับ เราจะได้แล้วรัศมีของตรงกลางของหมวก นะครับ จากจุดตรงกลางต่อไปเท่ากับ 8.5 หรือ8เซน8ครึ่ง นะครับ จากตรงกลาง นะครับ มุม15องศาแล้วก็ออกไป8ครึ่ง นะครับ รัศมี นะครับ จะต้องเท่ากันทั้งหมดทั้ง 4 ด้าน นะครับ ต่อจากนั้นเราก็ใช้ไม้โค้ง นกแก้วหรือไทเคิร์ฟโค้งนะครับ โค้งให้เป็นรูปนะครับโค้งให้เป็นรูปนะครับ ต่อจากนั้นเราก็ตัดนะครับ ก็จะได้แพทเทิร์นกลางหมวกนะครับชิ้นที่1นะครับ ทคนิคการทำนะครับ มุมแต่ละมุมต้องตั้งฉาก 90 องศานะครับ แต่เรามีการเทคนิคโดยการนะครับพับนะครับ พับครึ่งหนึ่งแล้วก็พับครึ่งหนึ่งเราทำแค่ด้านเดียวนะครับ8เซนครึ่ง8เซนครึ่งรัศมีเท่ากัน 8 เซนครึ่งนะครับนะครับรัศมีเท่ากันทุกเส้นเท่ากับ 8.5 นะครับแล้วก็ขีดนะครับ แล้วก็ตัดออกมานะครับ นี่คือแพทเทิร์นตรงกลางหมวกชิ้นที่ 1 นะครับ ทีนี้เรามาดูชิ้นที่2นะครับการทำพนังของหมวกนะครับ วิธีเวลาเราจะสร้างเราจะนิยมทำครึ่งหนึ่งนะครับทำครึ่งเดียวนะครับ วิธีที่ 2 เราก็พับกระดาษนะครับ ตรงนี้กระดาษก็ต้อง 90 องศานะครับทำมุมฉากขึ้นมา 1 เส้นนะครับ มุมฉากขึ้นมา 1 เส้นนะครับ จากมุมฉากวัดออกมา 11เซนครึ่ง 11เซนครึ่งนะครับ 11เซนครึ่งนะครับ วัดออกมา 10เซนนะครับ 10เซนนะครับ แล้วก็วัดออกไป 14เซนนะครับ 14เซน นี่คือ 10 เซนนะครับ ขีดเส้นเฉลียง 1เส้นนะครับ การทำันังจากตรงกลาง ตรงนี้เราเรียกว่าเครื่องหมายสันทบนะครับ จากตรงกลางวัดลงไป 2 เซน วัดลง2เซน ต่อจากนั้นเราใช้ไม้โค้ง หรือแก้วโค้งนะครับ โค้งนะครับ จากมุมตรงนี้นะครับ เราลงก็ไปนะครับ วัดเข้า 2 เซนครึ่ง นะครับเราก็ใช้ไม้โค้งนกแก้วนับโค้งนะครับทีนี้เวลาเราจะวัดนะครับ เราต้องต้องดูรัศมีนะครับ รัศมีนะครับ ตรงนี้ก็คือ9เซนครึ่ง ทุกอย่างจะต้องบาลานซ์กัน ตรงนี้จะต้อง9เซนครึ่ง ตรงนี้9เซนครึ่งนะครับ นะครับ จะต้องเท่ากับ9เซนครึ่งนะครับ ต่อจากนั้นนะครับแล้วก็ตัดนะครับนี่คือผนังของหมวกนะครับ ผนังตรงนี้เราจะตัด 2 ชิ้นนะครับตรงกลางหมวกเราตัด1 ชิ้นผนังตรงนี้เราตัด 2 ชิ้นนะครับนี่เรามาดูวิธีการสร้างของปีกหมวก นะครับปิดหมวกพับกระดาษนะครับให้ตั้งฉาก 90 องศานะครับ ต่อจากนั้นพับครึ่งกระดาษนะครับทำมุมให้เรียบร้อยนะครับลักเส้นตั้งฉากหนึ่งเส้นนะครับ วัดจากมุมตั้งฉากตรงนี้นะครับ 90 องศานะครับ ให้วัดลงไป 9เซน ให้วัดลงมา 9 เซนนะครับ รัศมี9เซนตรงนะครับ มุม45 องศาก็ต้อง 9 เซนนะครับ มุม 45 องศา รัศมีโดยรอบ นะครับ ตรงนี้ ต้อง 9 เซนต่อจากนั้น นะครับ เราโค้ง นะครับโดยการใช้ไม้โค้งหนึ่งนกแก้ว โค้ง1เซนนะครับ โค้ง นะครับ ต่อจากนั้นนะครับตรงนี้เราจะทำเครื่องหมายสันทบจากจุดตรงกลาง 90 องศานะครับ วัดลงไป 18เซนครึ่งแต่ละด้านนะครับ วัดลงไป 18 เซนครึ่งนะครับ 18 เซนครึ่ง 18 เซนครึ่ง 18 เซนครึ่งนะครับ นะครับทำเป็นกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับ รัศมีตรงนี้กี่เซนทีนี้เรามาวัดนะครับรัตรงรัศมีตรงนี้9เซนครึ่ง ตรงนี้9เซนครึ่งนะครับดูเนาะ9เซนครึ่ง เพราะฉะนั้นนะครับ มุม45องศาก็ต้อง9เซนครึ่ง มุมแต่ละมุมก็ต้องรัศมี 9 เซนครึ่งนะครับ รัศมีแต่ละจุดจะต้อง9เซนครึ่งนะครับ ต่อจากนั้นเราก็ใช้ไม้โค้งโดยการโค้งนะครับ เวลาโค้งไม้โค้งนะครับ ให้เส้นทุกเส้นบาลานซ์กันนะครับ การใช้ไม้โค้งตกแต่งเส้นนะครับ ขออนุญาตตัดนะครับ ครับลักษณะลักษณะของหมวกก็จะได้แพทเทิร์นที่เราต้องการนะครับ จะเห็นว่าวิธีการสร้างไม่ยากเลยนะครับ ถ้าเราเข้าใจหลักวิธีการสร้างแล้วก็องค์ประกอบของหมวกว่า หมวกเรามีแพทเทิร์นกี่ชิ้นนะครับนะครับแล้วก็นี้ของหมวกถ้าเรามีทางด้านสั้ในข้างนอกตัด 3 ข้างในก็ต้องตัด3นะครับนี่คือแพทเทิร์นของหมวกนะครับตรงนี้เราเรียกว่าผนังผนังตัด 2 ชิ้นนะครับแล้วมาเย็บต่อกันนะครับ ผนังของหมวกนะครับ ตัด 2 ชิ้นแล้วมาเย็บต่อกัน ตรงกลางของหมวก 1ชิ้นนะครับเรามาประกอบเข้าด้วยกัน ทีละสเต็ปสเต็ปที่ 1 กับ 2 ต่อจากนั้นนะครับเรางกับ3 ประกอบเข้าด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะติดกดเทปให้ดูว่าลักษณะของหมวกออกมาเป็นรูปร่างแบบไหนอย่างไรนะครับ นี่คือลักษณะของหมวกนะครับ นี่คือปีกหมวกนี่คือผนังหมวกนะครับ ต่อจากนั้นเรา นะครับด้านบนของหมวกมาเย็บต่อกันแต่ผมก็จะติดสกอตเทปประกอบให้ดู เพื่อจะได้เห็น นะครับ ชัดๆว่าหมวกเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างแบบไหนอย่างไร นะครับ นี่ครับลักษณะของหมวก นะครับ ประกอบด้วยผนังด้านบน ผนังด้านข้างปีกหมวก นะครับ เราสามชิ้นมาเย็บประต่อนะครับ มาเย็บต่อเข้าด้วยกัน นะครับ นี่คือลักษณะของหมวก ออกมารูปร่างหน้าตาอย่างนี้ครับผม